ประโยค C'est un très beau musée. Les informations que vous avez données sont très intéressantes. แปลว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่คุณบรรยายให้ฟังก็น่าสนใจมากทีเดียว ในประโยคนี้มีการใช้สำนวน C'est เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นคำนามคำว่า très เป็นคำกริยาวิเศษ แปลว่ามาก ใช้วางหน้าคำคุณศัพท์ ในที่นี้คือคำว่าบุซึ่งแปลว่า สวยงามคำว่า musée เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์คำว่า information ในที่นี้เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ แปลว่า ข้อมูลคำว่า information ในภาษาฝรั่งเศสจะตรงกับคำว่า information ในภาษาอังกฤษซึ่งใช้เป็นเอกพจน์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ในภาษาฝรั่งเศส ถือว่าเป็นคำที่ใช้เป็นพหูพจน์ได้ ข้อความ que vous avez donné เป็นประโยคความรอง โดย que ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมประโยค เทียบกับภาษาอังกฤษคือคำว่า that ในที่นี้ทำหน้าเป็นกรรมตรงแทนคำว่า les informations คำว่า donner เป็นรูปทองที่สามของกริยา donner ซึ่งแปลว่าให้ คำว่า intéressant เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าน่าสนใจ ประโยค merci de vos compliments แปลว่าขอบคุณสำหรับคำชม คำว่า merci ปกติเป็นคำนาม แปลว่าการขอบคุณ ในที่นี้นำมาใช้เป็นคำแสดงความขอบคุณ เมื่อตามด้วยคำนาม จะต้องใช้ร่วมกับคำบุพบท de คำว่า compliment เป็นคำนามเพศชายพหูบทแปลว่าการชมคำชม